有缘的兄弟来看。 because ที่คนน่าเรียกไปอะไรรู้ไหมว่าอะไรครับพวกโขนอกหรื